สำหรับประโยค那么久如果这样的话我也选择现金退款吧แปลว่านานขนาดนั้นเลยหรือ ในกรณีนี้ ผมก็ขอเงินคืนเป็นเงินสดดีกว่าคำว่า那么แปลว่าอย่างนั้นคำว่า เจียวแปลว่านานคำว่า如果แปลว่าถ้าหรือหากคำว่า这样的话แปลตามตัวอักษรคือ นี่อย่างละก็ ในที่นี้คืออย่างนี้ละก็คำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าเหยแปลว่าด้วยคำว่า选择แปลว่าเลือกคำว่า现金เงินสดคำว่าคขวัญแปลว่าคืนเงินคำว่าป้าเป็นคำเสริมการออกเสียง เทียบกับภาษาไทยคือคำว่านะ